แต่มีเธอเข้ามา เธอมาทำให้ฉันวุ่นวายเธอเข้ามาคือชักหัวใจอันนุ่นไวยและอ่อนโยนของฉัน ตั้งแต่รับเธอเข้ามา เธอมาทำให้ฉันเข้าใจ ว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรทำให้ฉันเข้าใจ ของฉันในตอนนี้ มันออกอาการวุ่นวายเหมือนคนกำลังไม่สบายพอหัวใจกำลังละลายอยากบอกว่ารักทุกวินาทีอยากบอกตอนนี้ว่ารักเธอเท่าไรอยากบอกว่าคิดถึงเธอเธอตายทั้งที่เราก็อยู่ใกล้กัน อยากให้เธอรู้ ชีวิตว่าทั้งหัวใจยกให้เจ้าไปครอบครอง